ผมวันนี้เราอยู่กับช่องตุ้นลี่เราจะพาไปเที่ยวปีนั่ง เราจะไปปีนังเป็นทั้งหมด 5 วัน แต่ว่าวันที่เราไปปีนังอ่ะเราจะแทรกทริปลังกาบีไปมาประมาณ 2 3 วันที่3ของทริปทุกคน แล้วจะไปลังกาวีสองวันหนึ่งคืน และทีนี้เราโทรไปถามสถานทูตเรียบร้อยมาแล้วว่าออจองโรงแรมให้มีโรงแรมอะไรเรียบร้อยก่อนใช่ไหมใช่ค่ะต้องจองที่พักโรงแรม้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เราไปที่ไหนแล้วก็เดี๋ยวมาตงนั้นตรงี้เดี๋ยวจะถามว่าแบบวัไหนก็ต้องมีก็ต้องมีตั๋วกลับใช่ไหม ก็เลยให้ไปขอใบออกใบขออนุญาตออกนอกประเทศเพื่อกันไว้เผื่อม่ผ่านอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าที่เราไม่มีอะไรไปเลยแค่เข้าๆก็คือเราจะนั่งเครื่องไปลงที่หาดใหญ่ก่อนแล้วค่อยนั่งรถไฟจากหาดใหญ่มา ที่ด่านประดังเบซาสตูลแล้วเราก็จะข้ามไปฝั่งมาเลกัน คือเราอยากลองนั่งรถไฟมาเลมั่งอะคือเห็นในทีวีแล้ว รถไฟมาเลยรถไฟไทยมันแตกต่างกันมาก วันแรกเราจะอยู่ในเมืองก่อนเนี่ย แล้ววันที่เรากลับเราก็จะกลับดึกๆเลยเราก็จะนั่งเครื่องบินไปหาดใหญ่แล้วก็นั่งรถไฟไปประดังเบซา สรุปรถไฟไปประดังเบซามันเริ่มเจ็ดโมงมาอีกทีก็คือบ่ายสองอ่ะเราก็เลยนั่งรถแทนก็ไปต่อกัตเตอร์เวิร์ดกันเลยนะ วันที่สองก็จะเริ่มทัวร์รอบเกาะรอบเกาะปีนัง วันที่สามเออการประจนภัยของจริง ลังกาวีไปเป็นลังกาวี เราไม่เชื่อว่าจะนั่งเครื่องบินจะนั่งเรือไปทุกคน เครื่องบินมันก็เร็วไงสามสิบกว่านาที แล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับรอบเกาะ นั่นแหละก็คือเข้าๆของประเทศมาเลเซียนะจ้าทุกคน นี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยที่กูออกนอกประเทศคนเดียว เราขอกำลังใจจากทุกคนในการเที่ยวมาเลเซียครั้งแรกคนเดียวด้วยนะครับผม